สวัสดีค่ะ คลิปนี้แยมจะพามาชมกุหลาบหินที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชียงใหม่ค่ะ อยากจะบอกว่าแยมก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับกุหลาบหินหรอกนะคะ ก็เลยจะพามาชม แล้วก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่ขอพูดอะไรแล้วกันแล้วกันนะคะ ก็ดูภาพแล้วก็ฟังเพลงไปแล้วกันนะคะ ดูเสร็จแล้วฝากรบกวนทุกท่านช่วยกันกด subscribe กดติดตาม แล้วก็ท่านใดมีข้อแนะนำก็ช่วยคอมเมนต์มาให้เราได้เลยนะคะแยมยินดีที่จะตอบทุกคำติชมทุกความคิดเห็นเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ